ไปไหนก็ได้ตามเขาไป ไม่ต้องคิดเยอะ กลุ่มเยอะ แล้วก็ช้างเริ่มจากออการเกษตร มุ่งหน้าไปตลาดเลี้ยวขวาที่แหลมงอบนะครับข้ามเรือเฟอร์รี่ ไปฝั่งสลักเพชร ไปบางเบ้า จากนั้นกลับมาที่ละพอสอตอฉางเกลือ แล้วก็ไปไต่เขาเกลือ แล้วก็ขึ้นไปเซเว่นโป่งน้ำร้อน แล้วก็กลับมาที่จุดสตาร์ทนะครับ 400 กิโล ผมผมยถ่ายข้างหลังไงใหหัวใจันเหยัวใจนิ่งมาก นักบินต่างประเทศเนี่ยให้มันเร็วๆไปว่าเลยต่อ เจ็ดสิบห้าโลรวมเจ็ดสิบห้าโลไปป้าที่ป้าบอมากอะไรเนี่ย เราจะไปเดี๋ยวได้ได้ไปนอนวันนี้ไปนอนพักก่อน แล้วพี่ล่ะครับ แล้วพี่ล่ะครับผมตามมาดูครับว่าชี่โมงเนี่ย75ราใช้เวลาไปชั่วโมง 2 ชั่วโมง 15 นาที ก็ละ 80 ครับ ไปแปบอ๋อเนี่นะเอาไปดีครับสวัสดีครับจอดรถก่อนครับมีคิวเขามีคิวต่อคิว ดี๋ยวมันไม่ย่อยนะไม่ไม่ไม่ไม่มีเบียร์ขายเลยนี่สิผมหาเดี๋ยวจะซื้อกินกยบพี่หน่องอดกินเลยบเราไปฝั่งซ้ายครับสลับเพชร จะล่มๆอย่างน้ไม่น่าจะมีผล งว่าต้องหมายถึงว่าต้องเอามะพร้าวเก็บไปสแตมที่ใช่ใช่เหลือใช่ตรงนี้มาถึงมาถึงไม่กันเอามะพร้าวไปให้ผู้จัดตรงที่นี่ครับไม่เอาแล้วไม่กิน ขอไม่รับลอยกระเป๋ให้ครับขอบคุณครับ มาใครยังไม่ได้ เราไปต่อฝั่งโน้นยี่สิบห้ายี่ห้าห้าสิบโล ไปถึงฝั่งนู้นห้าสิบโลเพราะฝั่งนี้ไปถึงท่าเรือยี่ห้าสลักสลักเพชรอันนี้ฝั่งสลักเพชรแล้วก็เดี๋ยว ใช่ใช่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปท่าเรือฝนตกเพื่อนกำลังจะกลับท่าเรือสั่งเบ้านีอันตราย เยอะดีกว่าครับ มันจะไม่ลื่นเท่ากับบางหมาข้างหน้า哈哈哈 เอ้ไปริ้วๆเอ้บอกจะไปเล่นน้ำตรงทางเข้าบ้านแบะแบะบ้านเอาด้วยเข้าไปติดกิโลที่ที่จุดคอนโทรลอันนี้เราหลกลังมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปท่าเรือหาวธรรมชาติี่ห้าโลแล้วก็ไปฝั่งบางเต้า พาโลครับรอแล้วก็รอที่ไทย 감사합니다. พี่อย่าลืมพี่พี่ชายอย่าลืมนะอย่าอย่าลืมถ่ายรูตอนนี้พี่ตอนนี้เดี๋ยวคุยซะเสร็จสับเพลินเลยบ่ายโมงห้าสิบสองใช่ไหมบ่ายโมงห้าสิบสองป่ะบ่ายโมงห้าสิบสองครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งกำลังตกเลยตรงนี้อนนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองนะครับ เดี๋ยวเหลือสิบสี่โลไปถหนึ่งท่าเรือ จะได้นอนแล้วเวลาบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งจะอนเรียนรอบไหมบ่ายสามสี่มีสามโมสี่ห้าทีกแรกที่พักเรา เดี๋ยวพอขึ้นฝั่งก็ต้องกินข้าวอีก ไปต่อไปต่อ แต่เริ่มร้อนแล้วไปไปไปเราขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ จะกดขยับเลยโอเค ให้เราต้อลากยาวเลยที่เหลือลากคนเดียวเลยไม่มีใครขึ้นช่วยเลยแน่นอนครับ คนเกาะเข็มยับเลยครับ สามสนามนี้กินไปบ้างมีน้ำส้มด้วย จากแม่ค้าสาวสวยครับ ทั้งสองคนครับ ขอบคุณครับถึงท่าเรือเฟอร์รี่นะครับ สามโมงยี่สิบแปดก็มีน้ำส้มด้วยเข้ามา แล้วก็ พี่ชัยขอบคุณ วันนี้ก็ 198 นะครับ เดี๋ยวขึ้นเรือ 40นาที กินข้าว ได้ครับ ข้ามเรือแล้วรอบนกันเรื่องอยู่ไม่เสียเวลา ก่าคั่นต้องมาออกข่าวหน่ว่าร้อนร้อนประเทศเคยใส่เสื้อปั่นร้อนไม่แดดไม่เสื้อเออไม่ครัเป็นรอยาร์ตเมดเนี่ยงงเลยพี่ต้นยังแฮปปี้ดีรับสดตลอด ครับผมนอนนะนอนสักสี่ห้าชั่วโมงอ่าได้แล้วก็รอรถมารับพร้อมกันครับตลอดรถมารับเต็มเหนียวผมก็ได้ลุงเวลามีน้อยเลยผมหยิบก็อขอไปลนะนะไม่ใช่หัวหน้า จอกเปต่อไฟโป่งเครื่องโป่งน้ำร้อนลากดูล้อโตด้วยเก้าสิบโลจะม่วงเลยเรียบก็จะม่วงไปต่อไปต่อ ง่วงแล้วครับนี่มันเพิ่งห้าทุ่มครึ่งแต่ง่วงละเลยประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็สักประมาณตีสี่น่าจะจบเราไปต่อครับ ปึงปึงปึงปึงตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับเทงครึ่งเังครึ่งแล้วครับเดินต่อแล้วก็ไปถึงเซเว่นอีกสามสามโลทางไหลทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไหล แล้วครับ ขอบคุณครับจบแล้วตีสองครึ่งน้องปลาดาวตะโลน้องป้าดาวก็เห็นเมื่อยิ้มหรอเหลือเหลือนะขอบคุณครับจบแล้วครับตีสอง จริงแล้วนี้ของรถรถเวลาดีกว่าเดิมลสิบใช่ป่ะอะไรฮะดีกว่าเดิม2ชั่วโมงเร็วกว่าเดิม2ชั่วโมงเห็นไหมโอ้โหสนามหญ้าที่ตั้ง300 เมตรแต่เร็วกว่าเดิม2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวปีหน้า ปีหน้าว่าจะให้เร็วกว่าเดิมสักวันหนึ่งไม่ได้มาทำทำเป็นทเป็นพี่วีไม่ได้ไปเองนะี่ยงจบจบจริงลๆจบแล้วครับนี่ได้ใบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อย ยังเลยกินก่อนแล้วครับเราต้องับ ตอนนี้ล้างแ้นวันนี้ล้างแค้นครับผ่านไปกี่ปีนะสามปีสองปีสองปีเหรอสองพันยี่สิบจบแล้วเย้นี่ครับแล้วได้สองรางวัลจากคนจบครั้ง้ีามร้อยห้สิบครั้งนี้ได้ไม่ไม่ไปถึงสามด้วยมันไม่หายจบละก็เป็นยังไงบ้างครับ ก่อนเอาถือถือถือถืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วคนที่จะมานะครับไปฝึกเขา เข็นให้ดีๆก่อน ไปฝึกสกิลลงเขาให้ดีๆ อันตรายอันตรายวันนี้มีล้มไปเท่าไหร่สามหรือสี่ ล้มล้มล้มแรงล้มแรงหนึ่ง แล้วก็ล้มก็ก็เกือบแรงครับนะ เพราะฉะนั้นก่อนคนที่จะมาสนามนี้นะครับฝึกฝึกสกิลลงเขา ให้ดีๆนะครับ แล้วตอนเลื้อยขึ้นเขาก็มันไม่มีพื้นที่ให้เลื้อยอ่ะรถมันก็มีบ้างแต่วันนี้โชคดีว่ารถน้อยหน่อยก็พอพอขึ้นได้หน่อยอันตรายฝนตกอีตะหากลื่นลื่นนะครับเฮ้ยจบเร็วกว่าปีที่แล้วสองชั่วโมง ชั่วโมงตระมชั่วโมงปั่นบ้าบอสตาร์ทก็ 75 โล AB เท่าไหร่นะ30ประมาณ34ครับเออรีบรีบ แต่ละคนแต่ละคนโอ้โนี่ครับสนุกดีครับ แต่ว่าอย่างอย่างที่อย่างที่บอกนะใครที่อยากมาก็เป็นสนามที่ก็มาได้ แต่ว่าควรจะฝึกฝึกสกิลเขาให้เยอะโดยเฉพาะสกิลลงเขา การเบรกการเลี้ยวการเข้าโค้งในโค้งนอกดูลายครับต้องต้องมั่นใจเลยนะโอเคเจอกันใหม่จ้า